IT for English โมดูล7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สวัสดีค่ะ ในคลิปที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาไปแล้ว ค่ะ และในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกันค่ะ แนวคิดด้านการสอนทั้ง9ขั้นของโรเบิร์ตกาเย่ที่เราได้เรียนในคลิปที่แล้ว เป็นแนวคิดกว้างๆที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งบทเรียนสำหรับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค่ะ ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย ก็คือ การทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้ โดยผู้สอนในชั้นเรียนค่ะ ใช่ค่ะ เราสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุด แนวคิดของกายเย่สามารถนำมาประยุกต์ในการกำหนดเป็นองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ได้ค่ะ เราไปดูแต่ละองค์ประกอบกันนะคะ องค์ประกอบแรกที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ต้องมีแน่นอนก็คือ ชื่อเรื่องหรือ title เป็นส่วนแรกของบทเรียนที่จะสร้างความน่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนติดตามบทเรียน การนำเสนอชื่อเรื่องมักถูกออกแบบให้น่าสนใจ ด้วยการผสมผสานกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสีค่ะ เพื่อทำให้การนำเสนอในระยะเวลาอันสั้นและตรงจุด ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะ องค์ประกอบที่ 2 ก็คือ ส่วนนำหรือ introduction เป็นส่วนที่จะแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการใช้บทเรียน และการควบคุมบทเรียนค่ะ ข้อมูลเหล่านี้นะคะ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจ และมั่นใจในการใช้บทเรียน และฟังก์ชันต่างๆของคอมพิวเตอร์ ก่อนเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะ องค์ประกอบที่ 3 ก็คือวัตถุประสงค์หรือ objectives เป็นส่วนที่แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน หรือความคาดหวังของบทเรียน วัตถุประสงค์มักเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกเมื่อสิ้นสุดบทเรียน นอกจากนี้วัตถุประสงค์ยังช่วยแสดงขอบเขตของเนื้อหาทำให้ผู้เรียนทราบเค้าโครงหรือว่าประเด็นสำคัญของบทเรียนค่ะ กอบที่ 4 ก็คือเมนู ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาย่อยๆ ในบทต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจจะศึกษาค่ะ เมนูอาจจะอยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพที่สื่อความหมายของบทเรียน หรือว่าแผนผังแสดงหัวข้อที่สัมพันธ์กัน ผู้เรียนสามารถเลือกคลิกในส่วนต่างๆ ได้ค่ะ แต่ในกรณีที่เนื้อหาบทเรียนมีปริมาณไม่มากนัก ผู้ออกแบบอาจจะตั้งค่าให้ผู้เรียน ศึกษาเป็นลำดับต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ค่ะ องค์ประกอบที่ 5 ก็คือเนื้อหาหรือ content เนื้อหาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ใช่เลยค่ะ การนำเสนอเนื้อหาต้องช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาให้ได้ง่ายที่สุดนะคะ โดยทั่วไปการนำเสนอเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นเฟรม โดยแต่ละเฟรมเนี่ยจะมีข้อความสั้นๆ แล้วก็มีการใช้ภาพแทนข้อความด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะ ยังสามารถแทรกกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวเสียงและคลิปวิดีโอ ผู้ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะ การเลือกใช้สื่อประกอบต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับเนื้อหาค่ะ องค์ประกอบที่ 6 ก็คือ ส่วนฝึกปฏิบัติหรือ practices เป็นส่วนที่ใช้ทบทวนความรู้จากเนื้อหาที่ได้เรียนมา อาจนำเสนอในรูปแบบของสถานการณ์จำลอง เกม แบบทดสอบ หรือในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยทั่วๆไปแล้วนะคะ ส่วนฝึกปฏิบัติมักจะแทรกอยู่ระหว่างการนำเสนอเนื้อหาค่ะ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาเป็นระยะระยะการฝึกปฏิบัติมักมีการให้ผลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน และมีการให้การเสริมแรงหรือ reinforcement เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้เรียนและกระตุ้นความสนใจในบทเรียน การให้ฟีดแบ็กและการเสริมแรง อาจนำเสนอเป็นเสียงเช่น ถูก ผิด ใช้รูปภาพ กราฟิก หรือให้คะแนนก็ได้นะคะ และอาจจะมีปุ่มช่วยเหลือ หรือ help button เพื่อแนะแนวทางในการหาคำตอบ หรืออาจเป็นการเฉลยคำตอบในกรณีที่ผู้เรียนตอบคำถามผิดหลายครั้งค่ะ องค์ประกอบที่ 7 ก็คือสรุป หรือ summary เป็นการสรุปประเด็นเพื่อให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาส่วนนั้นๆ เพื่อไปใช้งานต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะ อาจมีการแนะนำบทเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่เนื้อหาในขั้นต่อไปด้วยค่ะ องค์ประกอบทั้ง 7 ข้อเป็นสิ่งสำคัญของการออกแบบบทเรียน เพื่อการเรียนรู้ภาษา เพราะว่าจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน และช่วยส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียน หลังจบบทเรียนในวันนี้ ลองไปศึกษาโปรแกรมช่วยสอนภาษา แล้วให้วิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบตามที่ได้นำเสนอไปหรือไม่นะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ